เออระวายการันตีการตายมาได้สวยงามครับผมขึ้นกราบแล้วไปยังไงต่อ โอ้โหยังหลายต่อได้อยู่นะยังหลายต่อได้อยู่นิดนึงก็ยังดีนะครับผมนะยาวไปยาวไปครับผมยาวไปหมดฟรีสปินเอ้ยไม่ใช่หมดฟรีสปินหมดออโต้สปินก็หมุนเงินต่อเลยนะไม่นะวันนี้เสียงคงาจะแปลกไปนิดนึงนะครับนะขออภัยด้วยนะเพื่อนช่วงนี้แบบ อากาศเปลี่ยนแปลงไงเออเสียงอาจจะเปลี่ยนกันนิดนึงจัดไปจัดไปขอเข้าฟงเข้าฟรีอะไรหน่อยได้ไหมฮัลโหลทำมันรู้สึกเงียบๆว่ะเลยวะ รู้สึกมันจะเงียบๆเก่าๆแปลกๆ นะวายช่องสามอย่างนี้สวยกันแล้ววายช่องสองมาต่ออย่างนี้ว่ามันไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วนี่ไงจัดไปดิครับแล้วไปไงคูณห้าคูณห้ามันไม่ไหลโอ้โหสเกตเตอร์สองตัวขาดตัวเดียวเช็ดกงเสียดาย เมื่อกี้เสียดายนะไม่ได้เออดีไงมาเมื่อกี้มันไม่มาตอนนี้มันมาแทนแล้วครับผมจัดไปดีครับ จัดไปดีครับเอาว้าว่ะฟีสปินมันมาว่ะเพื่อนฟีสปินมันมาว่ะจัดไปขอแจมแจมเด้อในฟีขอแจมแจมเด้อขวาช่องสามมาแล้วไปยังไงต่อไหลหน่อยดวเพื่อนไหลลหน่อยจัดมา วยวายการันตีกันแต่อย่างี้ก็สวยงามอร่ำแทนเลยตะลึงเขาแล้วไปยังไงต่อว่ายังไงยังไหลต่อได้อยู่นะจังหวะนี้ยังไหลต่อได้คูณสิบต้องมาแล้วหรือเปล่าคูณสิบโอ้โหแล้วคูณสิบแตกไปนะจังหวะนี้ต้องไหลต่ออีกนิดนึงเพื่อนโอ้โหคูณสิบไปแตกตรงตัวเบาเฉยเลยนะเสียดายครับผม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เว้ยเอาใหม่เอาใหม่เว้ย อะไรวะนะอะไรวะนะอะไรวะนะรู้สึกเริ่มไม่สวยแล้วรู้สึกได้กินตุตุรู้สึกว่าได้กินตุตุแปลกๆไงก็ไม่รู้นะตั้งแต่นี้นะเด็กสองสปินนะครับผมโอ้โหสปินสุดท้ายแล้วโอ้โหเรียบร้อยแต่ไป 40 บาทในเช็ดคกเพื่ออะไรนี่เบ็ดห้าแม่งเลยละกันเพื่อเบ็ดสามแม่งไม่ได้เรื่องเลยว่ะเบ็ดสามไม่ได้เรื่องจริงเบ็ดห้าดีกว่า มามามามาขอดีๆหน่อย ฮัลโหล ขอดีๆหน่อยปือวายกันตีกันแตกมาอีกแล้ว สวยงามแล้วไปยังไงต่อ ไปยังไงกันต่อ โอ้โห มันไม่ไหลว่ะเพื่อนโอ้สิง หมุนมาตั้งนานกลับมาเท่าทุนเท่าเดิมนะสามร้อยนะ โอ้โห อะไรกันครับ เนี่ย อะไรกันครับ เนี่ย รู้สึกว่าเริ่มไม่สวยแล้วนะจังหวะนี้นะ เริ่มจะไม่สวยเท่าไหร่แล้วผม 两倍。โอ้ยเช็ดโคกชิบหายละกินตุจัดจัดเลยนะ กินตุจัดจัดเลยนะจังหวะนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยขี้แท็บเล็ตขี้แท็บเล็ตมึงหมุนอย่างนี้ อะไรวะเนี่ยไม่สวยเลยนะไม่นะไม่สวยเลยวายกันตีวายไม่ใช่วายกันวายท่องสองมาสวย ไปยังไงต่อ เอาหน่อยเว้ยเยโอ้โหมันเงียบมันเหงาเกินนี่ไงแล้วฟีสปินมันมาอีกรอบหนึ่งไงแล้วฟีสปินมันกลับมาอีกรอบหนึ่งอย่างนี้ มันค่อยสวยงามหน่อยดิครับเออจัดไปเมื่อนมารอบนี้ขอแก้ตัวขอแจมๆนะกระหาท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามผมมาเล่นสล็อต PG นะครับนะสามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ที่เมนที่ประมูลเอาไว้ได้เลยนะครับ ผม สมัครตรงไม่ผ่านเอเย่นใดๆทั้งสิ้นนะพนาเมนที่ประมูลเท่านั้นไม่มีเมอ่นใดๆทั้งสิ้นนะครับจัดไป แต่ตอนเนี้ย แม่งไม่แตกกูเหมือนเดิมเลยไอเช็ดโคกเอยอะไรวะเนี่ยโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกมองเนี่ยไอเช็ดโคกเรียบร้อยฟีสปินกูฟีสปินกูแตก 8 บาท เมื่อกี้กูแตก 40ว่าหนักแล้วนะ รอบนี้ 8 บาทนี่ไงกูไม่ไหวแล้วเบ็ด10 แม่งเลยไป มึงจะหมดมึงก็หมดไปเลยนะจังหวะนี้นะ ไม่สนอะไรแล้วครับผมจัดไปวายช่องสองนี้สวยงามโอ้โหแต่ไม่แตก วายช่องสองยังไม่แตกอีกต่อกูถามจริง เอาหน่อยเพื่อนมาปาฏิหาริย์จะมีหรือเปล่าว่ายังไงวายช่องสามสวยแล้วไปยังไงต่อไหลๆหรือเปล่า โอ้โหเศร้าจัดโคตรแตดอุ้ยแล้วมันยังได้อีกรอบนึงว่ะแล้วสปินมันมาอีกรอบนึงวะรอบนี้จะแก้ตัวหรือเปล่าว่าไงมา แก้ตัวหรือหมดอะ จัดไปเลยไป เมื่อกี้เหลือ8บาทแล้วรอบนี้จะเหลือสัสองบาทเอ้ยยี่สิบบาทมาแล้วเว้ยยี่สิบบาทมาอยู่เว้ยเอาเว้ย เอาเว้ย เอาเว้ยเอาเว้ยขอคืนหน่อยเว้ยสามร้อยกูเนี่ยขอคืนหน่อยเว้ยอย่างนี้เรย่ไม่สวยแล้วอย่างนี้เลยไม่สวยแล้วเออไปไปต่ออย่าหยุดอย่าหยุดสวยวายช่องสองอย่างนี้สวยงามแน่นอนวายช่องสองอย่างนี้สวยงามแน่นอนแล้ววายช่องสามมาต่ออย่างนี้ก็แจ่มแล้วแมวแน่นอน ครับผมจัดไปอีกคูณสิบซะด้วยแล้วคูณสิบมันมาซะด้วยไงแต่ตอนนี้เป็นร้อยเก้าสิบเ็บาทนะเอาเรื่องไว้เอาเรื่องไว้สามร้อยเรากำลังตีคืนแล้วนะ 300เรากำลันตีคือละว่าการันตีกันแต่วันนี้สวยงามอารามแท้แลตะลึงแน่นอนนะครับผมแล้วไปยังไงต่อไปยังไงกันต่อจังหวะนี้แล้วมันยิงไหลต่อมันไม่ยุ่นหย่อนไงแล้วมันยิงไหลต่อแบบไม่ยุ่นหย่อนละวา่าช่องสองมาต่ออย่างนี้ก็แจมแหลมแมวแน่นอนนะครับนะจับไปจับคูมาว่ามาว่าเช็ดกี้มันมาแล้วนะเมื่อนะมันมาแล้วจังหวะนี้เมกาซูเปอร์ไป500บาทช่วนนะครับนะเช็ดโคหรือว่าจะไม่มาแต่แล้วหรือว่าจะหมดตูดแต่แล้วกูพลิกเฉยว่าพลิกเฉยว่าสปินสุดท้ายแล้ว โอ้โหเรียบร้อยหมดกองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะได้มายสิบาพันโหถือว่าแจ่มถือว่าแหลมเลยนะครับนะ โอเคไมนได้ขอพันไุ์เท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้เริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามแรงใจให้ผมกันด้วยนะครับเมื่อนะและใครตามมาเล่นนะเพื่อนสามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ปัะหมุดเอาไว้ได้เลยนะครับผม มีโปรโมชั่นตลอดเช่นเคยนะเพื่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับ